พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ตอบโจทย์ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับระบบบริหารการผลิตจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้มากครับ นอกจากจะช่วยให้บริษัทวางแผนงานการผลิตล่วงหน้า และคิดต้นทุนการผลิตสินค้าได้สะดวกขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปัญหาเรื่องการจัดการสต็อก และการสั่งซื้อวัตถุดิบด้วยครับ บริษัทลิฟ Better Industry จำกัด เป็นบริษัทรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่มีแนวคิดจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในระบบการผลิต จึงร่วมกับ i t a ทสวทช พัฒนาเครื่องจักรซอฟต์แวร์และเครือข่ายพื้นฐานสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทได้แก่ เครื่องยกไม้ในโรงงาน ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเช่น แขนกลที่ทันสมัย โปรแกรม PLC ระบบบาร์โค้ดเพื่อควบคุมสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังและการเชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ี้ช่วยให้บริษัท คาดการณ์และวางแผนการผลิต ล่วงหน้าได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ลดปัญหาด้านการจัดการสต็อก และยังลดปัญหาด้านสุขภาพ และความเสี่ยงในการบาดเจ็บของพนักงาน จากการยกแผ่นไม้อีกด้วย สนับสนุนนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการไทย โดย สวทช และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000